เห็ดหอมสดอร่อยยาวนานขึ้นด้วยบรรจุภัณฑ์ Active Pack Ultra พี่ป๊อกวันนี้อะไรมาฝากผมอะเห็ดหอมสดครับนาว นี่มันเห็ดหอมแห้งนะพี่ ก็เอาเป็นว่าเห็ดหอมเคยสดแล้วกัน คืออย่างนี้ พี่อะวันหยุดยาวที่ผ่านมาพี่ไปเที่ยวเชียงใหม่มานะ ก็เลยตั้งใจที่จะซื้อเห็ดหอมสดจากยอดดอยเนี่ยมาฝากนาว อยากให้นาวได้ชิมเห็ดหอมอร่อยอร่อยหวานกรอบเนี่ย แต่กลับมาได้แค่ 2 วันนะ มันก็เริ่มจะเน่าแล้วพี่ก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นได้ว่า เอาเห็ดหอมสดเนี่ยไปตากให้แห้ง จะได้ยืดอายุเก็บไว้นานๆเฮ้ก็เลยได้เห็ดหอมสดตากแห้งมาฝากนาวแทนโอ้โพี่ลำบากเนาะไม่เห็นต้องลำบากขนาดนี้เลยครับตอนนี้นักวิจัยไทยสามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ชื่อว่า Active Pack Ultra สามารถยืดอายุเห็ดหอมได้ถึง 9 วัน 9 วัน 9 วัน นักวิจัย m t e c h สวทช ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง พัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ Active Pack Ultra เพื่อยืดอายุเห็ดหอมสดให้สดอร่อยนานยิ่งขึ้น และยังเหมาะสมกับสภาวะอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลง ในกระบวนการบรรจุและการขนส่ง ตั้งแต่ยอดดอยมายังศูนย์กระจายสินค้า และมายังกรุงเทพจนถึงชั้นวางจำหน่ายสินค้า โดยบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ Active Pack Ultra สามารถยืดอายุเห็ดหอมสดให้สดยาวนานถึง 9 วัน จากเดิมที่ใช้ถาดพลาสติกเจาะรู สามารถเก็บเห็ดหอมสดได้เพียง 3 วันเท่านั้นค่ะว้าวว้าวว้าวนับเป็นนวัตกรรมที่ช่วยยืดระยะเวลาการขายเห็ดหอมสดให้แก่เกษตรกรชาวดอย ช่วยเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายเห็ดหอมสดจากเดิมที่เคยขายได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถส่งเห็ดหอมสดเข้ามาจำหน่ายในกรุงเทพ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้คงความสดของเห็ดยามาบูชิตะเกะ เห็ดพอตโตเบลโล และเห็ดครีมินีให้สดนานขึ้นได้อีกด้วยนะคะ เป็นยังไงล่ะครับทึ่งเลยใช่ไหมครับพี่ แล้วเนี่ยผมมีของจริงมาฝากพี่เลย อุ้ยโอ้ดูสดใหม่จริงๆด้วยอ่ะ นี่ นาวนาวไปเชียงใหม่เมื่อไหร่ ไม่เห็นบอกพี่เลยครับเนี่ย ไม่ได้ไปหรอกครับ อันนี้ซื้อที่กรุงเทพครับ เพราะตอนนี้เห็ดหอมสดที่อยู่ในถุง Active Pack Ultra เนี่ย มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านโครงการหลวงทั้ง 8 สาขาทั่วกรุงเทพเลยครับว้าวแล้วก็ไม่รีบบอก พี่ตั้งแต่แรกพี่จะได้ไม่ต้องซื้อหอบยิ้วมาจากเชียงใหม่มาฝากนาวเนี่ย ก็คราวหน้าพี่ป๊อกก็เปลี่ยนเป็นซื้อซาลาเปาเห็ดหอม หรือว่าเป็ดตุ๋นเห็ดหอม หรือผัดน้ำมันหอยอะไรอย่างนี้มาฝากนาวก็ได้ครับ นาวครับ ได้คืบจะเอาสอง ถ้านาวอยากกินเยอะขนาดนี้ไปหาซื้อเองไหม